พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนรีไซเคิลหมึกพิมพ์เลเซอร์ด้วยเทคโนโลยีนาโน ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กันมาก เนื่องจากมีความเร็วสูง ใช้หมึกผง ที่สามารถละลายติดกระดาษได้โดยตรง ทำให้งานพิมพ์มีความคมชัด กันน้ำ และไม่ลางเลือนครับ แต่ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีผงหมึกพิมพ์เหลืออยู่ในตลับ เมื่อนำกลับมาใช้งานต่อ มักทำให้คุณภาพการพิมพ์แย่จึงต้องนำเข้าสู่ กระบวนการกำจัดทิ้งเท่านั้นครับ นักวิจัย สวทช คิดค้นกระบวนการนำหมึกพิมพ์ที่เหลือ ในระบบการพิมพ์แบบเลเซอร์ กลับมาใช้งานต่อ โดยใช้โครงสร้างสารเติมแต่งในระดับนาโนเมตร มาควบคุมประสิทธิภาพ การสร้างประจุบนพื้นผิวหมึกพิมพ์ทำให้หมึกพิมพ์ที่ได้ มีประจุที่สม่ำเสมอ สามารถควบคุมประสิทธิภาพด้านการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี และมีความเสถียรในการเก็บรักษา ปัจจุบันหมึกพิมพ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO IEC 19752 เวอร์ชัน2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000